ลับทางการค้า พระราชบัญญัติความลับทางการค้าปีพุทธศักราช 2545 ได้ให้นิยามไว้ดังนี้นะคะ ความลับทางการค้า หมายถึง ข้อมูลการค้าซึ่งยังไม่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป หรือยังเข้าถึงไม่ได้ในหมู่บุคคล ซึ่งโดยปกติแล้ว ข้อมูลดังกล่าวต้องเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในทางการค้า เนื่องจากต้องเป็นความลับ และเป็นข้อมูลที่เจ้าของ หรือผู้ควบคุมความรับทางการค้า ได้ใช้วิธีการหรือมาตรการที่เหมาะสม เพื่อรักษาเป็นความลับ สำหรับข้อมูลการค้า หมายถึง สิ่งที่สื่อความหมาย ให้ความรู้ ข้อความ ข้อเท็จจริง หรือสิ่งใดไม่ว่าการสื่อความหมายนั้น ผ่านวิธีการใด ๆ และไม่ว่าจะจัดทำไว้ในรูปใด และให้ความหมายถึงสูตร รูปแบบงานที่รวบรวมหรือประกอบขึ้น โปรแกรม วิธีการ เทคนิค และกรรมวิธีด้วย ตามปกติแล้ว ความลับทางการค้าจะได้รับความคุ้มครอง โดยไม่ต้องมีการจดทะเบียนแต่อย่างใดแต่การจดทะเบียนความลับทางการค้า เจ้าของความลับทางการค้า จะสามารถนำเอาเอกสารหลักฐาน การแจ้งจดทะเบียนไปใช้เป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินกับทางธนาคารได้ ความลับทางการค้าจะได้รับความคุ้มครองอยู่ตราบเท่าที่เป็นความลับอยู่ เพราะฉะนั้น สิทธิ์ของเจ้าของความลับทางการค้าจึงมีอยู่ตลอดไป หากความลับนั้นยังไม่มีการเปิดเผย ตัวอย่างของความลับทางการค้านะคะ ก็อย่างเช่น สูตรผสมอาหารกรรมวิธีในการผลิต แผนกลยุทธ์ของบริษัท หรือรายชื่อลูกค้าของบริษัท ความลับทางการค้าขององค์กรจะได้รับความคุ้มครองทันที โดยไม่ต้องจดทะเบียน และจะยังได้รับความคุ้มครองตราบเท่าที่ยังเป็นความลับอยู่ ดังนั้นหากมีบุคคลใดนำความลับทางการค้าไปเปิดเผย โดยไม่ได้ผ่านการดำเนินเรื่องโอน หรือยินยอมให้เปิดเผย และการเปิดเผยนั้น ส่งผลเสียต่อองค์กร องค์กรก็สามารถฟ้องร้องดำเนินคดีกับบุคคลนั้นได้ เว้นแต่มีข้อยกเว้นในการฟ้องร้อง